เราจะนึกถึงอุตสาหกรรมการบิน หรือธุรกิจการบินนะครับเราก็คงจะนึกถึงสนามบิน สายการบินต่างๆ รวมทั้งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน แต่ทุกท่านลืมไปหรือเปล่าครับว่าก่อนที่ทุกท่านจะขึ้นเครื่องบินได้นั้น ทุกท่านจะต้องได้รับการบริการจากพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดินนะครับมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป แล้วแต่สายการบินหรือหน่วยงานต่างๆยกตัวอย่างเช่น Airport Ground Service Passenger Service Customer Service และ Guest Service คุณสมบัติของพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดินนะครับ ก็จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าสาขาใดก็ตาม 2. มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร โทอีก 500 คะแนนขึ้นไปหรือมีทักษะในการใช้ภาษาที่ 3 อย่างเช่น ภาษาจีนญี่ปุ่น เกาหลี สเปน ฝรั่งเศส อาหรับหรือรัสเซียนะครับ เพราะว่าภาษาที่3เนี่ยจะทำให้ คุณเนี่ยสามารถสื่อสารและแก้ไขปัญหาต่างๆ เวลาที่คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมครับ ส่วนคุณสมบัติในข้อที่ 3 นะครับ ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก นั่นก็คือมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการบริการ และชอบทำงานเป็นทีม การบริการในธุรกิจการบิน ซึ่งเป็นประตูแรกของการต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว ตั้งแต่วินาทีแรกที่ผู้โดยสารลงเครื่อง ด้วยการบริการที่อบอุ่น เป็นมิตร และได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ จะทำให้ผู้โดยสารเหล่านั้น มีความต้องการที่จะกลับมาเยือนประเทศของเราอีกครั้ง ส่วนคุณสมบัติในข้อที่ 4 ก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันนะครับ นั่นก็คือ มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน มีปฏิภาณไหวพริบมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี งานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน จำเป็นจะต้องเจอผู้โดยสารจากหลาย ๆ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม และนอกเหนือจากผู้โดยสารแล้ว ก็ยังต้องประสานงานกับหน่วยงาน หรือแผนกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร และเมื่อเกิดปัญหาขึ้น พนักงานจำเป็นต้องใช้ทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน เพื่อหาวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว เพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสร็จตามตารางเวลาบินของสายการบิน คุณสมบัติในข้อที่ 5 ก็ขาดไม่ได้เลยนะครับ นั่นก็คือต้องมีความรอบคอบ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะงานของการบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน จะต้องเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบออกบัตรที่นั่งผู้โดยสาร หรือที่เรียกว่า Airport Check-in System รวมทั้งมีเรื่องของเอกสารประกอบการเดินทาง กฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือที่เรียกว่า ICAO และของสายการบินแต่ละสายการบินเอง ดังนั้นในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละขั้นตอน ต้องมีความรอบคอบและเป็นไปตามกฎต่างๆ ที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงหลักความปลอดภัย safety and security มิเช่นนั้นก็จะทำให้เครื่องออกล่าช้า หรือผู้โดยสารไม่สามารถเข้าไปยังประเทศปลายทางได้ คุณสมบัติในข้อที่ 6 นะครับ นั่นก็คือสามารถทำงานเป็นกะได้ เพราะว่าการบริการในสายการบินเป็นการบริการตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง และคุณสมบัติในข้อที่ 7 ข้อสุดท้ายก็คือ ต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีครับ